พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนคุณยนต์ส่งของและนำทางอัจฉริยะเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด -19 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 อย่างปัจจุบันที่เราต้องพยายามเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสให้มากที่สุด แต่สำหรับบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลแล้วคงหลีกเลี่ยงได้ยากครับ ถ้ามีหุ่นยนต์มาช่วยทำงานบางอย่างแทนก็จะช่วยลดโอกาสและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลงได้ครับ บริษัทนิปปอนไซซิสจำกัดผู้ประกอบการด้านหุ่นยนต์บริการ เกิดไอเดียพัฒนาหุ่นยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานภายในโรงพยาบาล ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เช่นนำส่งยา ส่งสารเคมี ส่งอุปกรณ์ในห้องรังสีนำทางคนไข้ และหุ่นยนต์ที่มีความสามารถด่านการรักษาทางไกล ที่ตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วย จากระบบเทเลมิโอผ่านกล้อง ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปใกล้ชิด โดย i t a ทและ p t e ทคสวทช เข้าไปช่วยทำโครงการ ด้านมาตรฐานกำหนดเงื่อนไขการ